มีฟองมที่เจีมาก่อนใช่ อ่า มันจะว่างไปมากครับผม นะมันจะเติมไปอย่างเร็วเลยอ่านี้เลยอ่า แล้วดูตัวใหม่ อันนี้ของผม สวัสดีครับผมดีเจบอมชกมกครับ และสำหรับวันนี้เรามากันที่บริษัท วันชัยสแตนเลสที่นะครับมีชื่ออยู่ในสมุดประการตอนนี้นะครับ แต่วันนี้ผมมาทำการฉีดโฟมนะฮะใส่ทุ่นยาวนะฮะซึ่งทุ่นนี้นะครับ เอาไว้ใส่น้ำยายางถุงยางอนามัยครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่างานของเราเป็นอย่างไร เชิญครับ ความยาวตอนนี้นะครับยาวอยู่ที่ 8 เมตร 30 นะฮะ 30เซนติเมตรนะครับผมนะกว้างเนี่ยฮะก็อยู่ที่ 59นะ59 เซนนะครับ แล้วก็ส่วนลึกนะครับอยู่ที่ 35 นะครับ และตอนนี้นะฮะทางของคุณบอยนะฮะซึ่งเป็นลูกชายของคุณวันชัยสเลตเนี่ยก็ได้เข้ามากับเราแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันนะครับ คุณบอยสวัสดีครับผมสวัสดีครั้งหนึ่งครับ วันนี้เราอยู่ในช่อง บอมจกมกครับ นะฮะ วันนี้เราอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับโฟม หลังจากที่คุณบอย เอาไปใช้ถังถังนู้นอ่ะ อ่าอันนั้นซึ่งเป็นถังใส่น้ำยายางถุงยางอนามัย ใช่ครับ เป็นยังไงบ้างครับ ก็อันดับแรกเลย ฉีดเต็มมาก แล้วก็รักษาอุณหภูมิได้ดีมาก ครับ รถขนส่งมันค่อนข้างกระแทก แล้วถ้าฉีดไม่เต็ม ก็ตรงไหนไม่เต็มตรงนั้นก็จะบุบ ครับ ครับ นี่แต่ถ้ามันไม่เต็ม จนที่เรารับไม่ได้ พอเวลาน้ำเย็นวิ่งเข้าไปในระบบ มันจะเกิดการคอนเดนซ์พอคอนเดนซ์ปุ๊บ ไอ้น้ำหยดหยดลงพื้นนั่นแหละปัญหา แต่ทีนี้ก็ได้แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว ใช่ เมาผมไปกระแทกแล้วมันบุบไหมไม่บุบครับ ไม่บุบครับนะฮะทีนี้เรามาเป็นตัวยาว ตัวยาวตัวนี้ก็ใส่น้ำยา ยางของถุงยางอนามัยเหมือนเดิมใช่ครับ แล้วมีการเช็คยางเมื่อกี้คุณเช็คไหนลองเมื่อกี้เอาเหล็กนะฮะท่านผู้ชมดูนะฮะ อ่าคุณบอยก็นะโดนมีแผลมาแล้ว เลยจิ้มมาดูกันเลยนะฮะว่า แน่นหรือไม่แน่นนะฮะอย่างนี้ถือว่าแน่น ครับผมครับ แต่ถ้าแบบแทงไปกวง โอ้โห เงาวับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับวันนี้คุณบอยนะจากบริษัท คุณวันชัยสแตนเลสมาทำการทดลองครับ กับโฟมที่เคยฉีดมาก่อนเป็นดันไหนฮะนี่นะครับอันนี้โฟมที่ฉีดมาก่อน ใช่อ่ามันจะว่างไปมาก ครับผมนะมันจะเติมไปอย่างเร็วเลยอ่าอย่างนี้เลย อ่า แล้วดูตัวใหม่ อันนี้ของผม ถึงมันติดแล้วสักพักมันก็ดับ ะครับดำก็ยังไม่ยังไม่เสียรูปเท่าตัวนี้ครับ อันนี้คือการลามไฟครับและของเขาเป็นไงครับคความหนาแน่นของโฟมเนื้อโฟมข้างในอือออันนี้ของอันเจ้าโมงแล้วอันนี้ของผม อันนี้ของมันอ่ความหนาแน่นต่างกันนะครับ ก็ขอฝากด้วยนะท่านผู้ชมครับนะฮะก็เราเช็คกันแบบเป็นเห็นเลยฮะกับการจุดไฟการลามไฟ ก็ขอฝากด้วยนะครับ ผม งานต่อไปนะครับนะที่คุณบอยได้เสนอนะฮะให้พวกเราได้ทำการจะมาฉีด ก็อันนี้คือถังอะไรฮะเนี่ยอันนี้เป็นถังคอมปาเหมือนกันเป็นถังผสมน้ำยาง เพื่อที่จะเอาไปลงในถังใหญ่นะครับอ๋อจากถังนี้จะไปลงถังเล็กัถังเล็กจะมาเติมในถังนี้อ๋อมีการเติมกันใช่ครับเติมน้ำยาส่งกันใช่นะฮะ จะมีอีกไหมมีเรื่อยๆเลยครับ มีเรื่อยครับ ก็ปีหน้าจะมีถังแบบที่พี่ฉีดไป5ใบแล้วก็แบบนี้อีก2ใบอภายในต้นปีหน้า ต้นปีหน้าครับจะมีสองใบแล้วก็แบเลบนี้2ใบแล้วก็อาจจะมีถังแบบเนี้ย แต่เล็กลงมาหน่อย ครับ สั้นกว่าประมาณสัก4เมตรี่ส20อีกประมาณ8ลูกครับ อ่าครับผมนะ นี่คือลูกค้าประจำเราเลยนะฮะในรอบที่สองนะครั้งนี้ ท่านผู้ชมทราบความรู้สึกของคุณบอย นะ ทั้งหมดแล้วนะฮะอยากจะบอกอะไรอีกสักนิดไหมฮะกับในการฉีดโฟมต้องระวังอะไร อันดับแรก ระวังระเบิดอย่างเดียวอ่าระเบิดนอกเนื่องเนื่องจากโครงสร้างภายในไม่ไม่สมบูรณ์ และพอเวลาโฟมมันขยายตัวมันขยายตัวมาก ๆเลยแล้วก็ มันจะป่อง แล้วก็ถ้ามันทนไม่ไหว มันก็จะระเบิดอ่าครับอ้าวสุดท้ายฝากเลย ฝากบริษัทของเราเลยครับ คุณวันชัยสไตนเลสครับฝากครับครับอ่าบริษัทผมเป็นบริษัททำถัง เปิดมาตั้งแต่ปี 2538 ตอนนี้จะเป็นอาจจะเป็นรุ่นที่ 2 แล้วฝากติดตามด้วยนะครับวันชัยสตะเลดเอเจนซิ่งจำกัดครับ วันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคุณบอยมากมายเลยนะครับ ที่เป็นลูกชายของคุณวันชัยสแตนเลสนะครับ ษัทวันชัยสแตนเลสและตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของนะครับ คุณพี่ครับ เกิดอะไรขึ้นกับความประทับใจตอนนี้ครับ ก็เรื่องตัวโฟมนะความหนาแน่นโอเคกับความเย็นที่เราเราเราทั้งหมดขึ้นมา กับตัวเก่าที่เคยส่งไปเป็นยังไงครับ มีปัญหาครับมีมีปัญหาเรื่องคอนเดนซ์ครับ่ความหนาแน่นของโฟมมันไม่ได้อ่าแล้วก็ทำงานไปชิ้นหนึ่งงานแล้วนะครับครับ เนื้อโฟมเป็นอย่างนี้มีความแข็งกลับมาไหมครับฉีดไปใหม่นี่ยังยังไม่มีไม่มีไม่กลับมาเห็นว่ามีเกิดแรงกระแทกด้วย แต่ไม่บุกไม่บุกนะฮะอันนี้ขอฝากให้กับผู้ชมนิดนึงครับไอโฟมอันนี้ก็โอเคนั่นแหละเราเราติดต่อกันมาถ้าติดกันมาประมาณสามครั้งนะครับผมประมาณสามครั้งแล้ว ก็ผลงานก็น่าจะโอเคเนื้อละเอียดดีไม่ยาก ไก็ติดต่อมาติดต่อได้ครับผมงานต่อไปก็จะเป็นถังตัวนู้นครับเป็นถังของเปล่าอะไรนะครับผมขอบคุณมากครับทุกคนไทยกับคุณตา